สาแก่เราพระอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิน แสดงโอวาทปาติโมทรงบุญดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย แสดงโอวาทปาติโมทรงบุญดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย Maha Puname. sông ngạc in nhau power. Oh. สองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญา ล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทา มารวมกัน โดยม่ได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโม 的宝马。 danh được thành tựu và gia đình được ấm êm, thuận hòa, được hạnh phúc, an lạc và trí tuệ. và tinh tấn tu tập cầu vô tượng bồ đề, tỉnh như chúng của thực tệ các đường. Nguyện